สรุปบทเรียนบทที่ 5 การสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต การสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต นับว่าเป็นช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ที่สำคัญที่สุด อาจกล่าวได้ว่า อินเทอร์เน็ต เป็นช่องทางในการเข้าถึงห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและความรู้ต่างๆ นั้น ผู้สืบค้นจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐาน เพื่อช่วยให้การสืบค้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังต้องมีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศและความรู้บนอินเทอร์เน็ตนั้น ส่วนใหญ่ แสดงเป็นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ดังนั้น การสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต จำเป็นต้องมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และทักษะด้านภาษาเป็นพื้นฐาน และยังต้องมีการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็น ความหมายของอินเทอร์เน็ต ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต กระบวนการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ทักษะที่ยังเป็นในการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับการสืบค้น หรือ Search Engine เทคนิคที่ควรรู้ในการสืบค้นสารสนเทศ เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศด้วย Google ตลอดจน ตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของไทย และต่างประเทศ เพื่อให้การสืบค้นสารสนเทศ มีประสิทธิภาพมากที่สุด แล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้า สวัสดีครับ